วัดสำคัญในเมืองพิษณุโลกนอกจากวัดใหญ่หรือวัดชิราชแล้วยังมีวัดที่อยู่ข้างเคียงกัน หรือในอดีตคือวัดเดียวกันอีก 2 วัด คือวัดลาดบรวนะและวัดนางพญาสองวัดนี้ในอดีต ถือเป็นวัดเดียวกันหมดอยู่ในพื้นที่วัดพุทธชินราช แต่เหตุการณ์สำคัญการตัดถนนรู12 หรือถนนสาย 12 นี่เอง ทำให้แยกวัดทั้งสองสามวัดออกจากกันนะครับในเขตวัดแรกที่จะคุยให้เห็นรู้จักคือวัดลาดบรวนะวัดลาดบรวนะถือว่าสำคัญ ถ้าเราเข้าขับรถมาในเมืองพิษณุโลกเลย จะเห็นเจดีย์ฐานใหญ่มาก แต่มียอดเจดีย์เล็กมากเลย ทุกคนเลยสงสัยว่าเอ๊ะวัดราชพุทนะทำไมมีเจดีย์แปลกประหลาด มีเจดีย์ขนาดเล็กอยู่ในฐานที่ขนาดใหญ่มากเลย เป็นการซ่อมที่ผิดส่วนหรือเปล่า เป็นการพิมพ์ความผิดพลาดอะไรหรือเปล่า แต่แท้ที่จริงไม่ใช่ การกำเนิดวัดราชพุทนะสัมพันธ์กับการเรื่องเล่าในอดีตของกรุงสุขโขทัยและพิษณุโลก ถ้าเราย้อนกลับไปที่พระธาตุเมืองเฉลียงนะครับวัดพระธาตุเมืองเฉลียง มีตำนานเล่าเรื่องราวของพระล่วงพระลือ ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สำคัญของสุขโขทยัย พระล่วงพระลือมีการแข่งขันกันสร้างเจดีย์นะฮะว่าใครสร้างเจดีย์เสร็จก่อนจะเป็นกษัตริย์ มีคนคนหนึ่งสร้างเจดีย์เสร็จก่อนแล้ว องค์อีกองค์หนึ่งสร้างเสร็จช้าทีหลังก็โกรธก็เลยเตะยอดเจดีย์กระเด็นมาอยู่ที่วัดลาดบุรณะนี่เอง จึงกลายเป็นยอดเจดีย์สั้นที่อยู่บนฐานเจดีย์ใหญ่ ในเมืองพิษณุโลก แต่ก็ถือเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งที่มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและก็มีประเพณีการแห่ผ้าห่มเจดีย์ประจำทุกปี วัดราชบุรณะนอกจากจะมีความสวยงาม สิ่งที่เราจะบ่งบอกได้เลยว่าหน้าเจดีย์มีวิหารขนาดเล็ก วิหารที่อยู่หน้าเจดีย์ปัจจุบันเรียกวิหาร แต่อดีตคืออุโบสถนะคะอุโบสถวัดราชบูรณะตรงนี้เนี่ยน่าสนใจที่สุด เพราะ เป็นช่อฟ้าใบลากาหางหงที่เป็นแบบโบราณสมัยยุยาตอนกลาง เพราะหางหงเป็นรูปนาคเบือน คือนาคหันหัวสามเสียน แยกออกจากกันเป็นลักษณะของหางหงแบบโบราณที่ไม่เหลือที่ไหนอีกแล้ว ถ้าเข้าไปในเขตวิหารหรืออุโบสถหลังนี้เนี่ยเป็นอุโบสถเก่าหลังนี้เนี่ยจะเห็นลักษณะของเสาที่เป็นลักษณะดอกบัวตูม ซึ่งเป็นศิลปะแบบอายุยาตอนกลางที่สวยงามที่สุด ถ้าเข้าไปทุกคนจะอิ่มเอิบใจว่า เราได้ดูศิลปะสมัยอยุยาตอนกลาง ในยุคสมเด็จพระลมไตโลกนาถถึงสมเด็จพระนเรศวรได้สวยงามที่สุด คือในเขตที่เรียกว่าในวิหารหรือในวัดอุโบสถของวัดราชบุรณะ พอเข้าไปสิ่งที่เรารู้สึกเอ๊ะมีลายจิตรกรรมฝาผนัง ด้านฝั่งตรงข้ามด้านหน้าของพระประธาน พอเข้าไปดูลวดลายข้างในนะครับ จะ1จะมีความตื่นเต้นมากมิสาของบ้านเรือนไม้สับนะครับลักษณะของบ้านไม้ไผ่ที่ขัดขึ้นมา และในในบ้านไม้ไผ่เองมีรูปรูปหลากหลาย ที่ค่อยๆเดี๋ยวผมจะเล่าให้ดูว่า ภายใต้ไม้ขัดเหล่านั้นเอง มีรูปคนกำลังแบกหมูอ่าแล้วก็มีลักษณะของคนเอาขาไปสอดไว้ หมูจะหามเอาคานเข้าไปสอดอ่า เดินไปดูรูปอีกรูปหนึ่งเจอคนหัวล้านถุยน้ำลาย และถือหวีอ่าเกิดสุภาษิตอะไรบางอย่าง หัวล้านได้หวีถุยน้ำลายรถฟ้า มีรูปหนึ่งเลยมองไปเขาเป็นลักษณะของบ้านริม แม่น้ำแล้วเห็นยอดเขาไกลๆ มีเด็กกำลังเข็นคกขึ้นภูเขา แต่ขณะที่กำลังเข็นคกขึ้นภูเขาเหล่านั้นเอง มีคนเอาเท้าไปแย่ขัดไว้ สร้างความยากลำบากให้คนมากมาย มีรูปของเด็กกำลังโกงหน้าไม้ รูปของคนกำลังทำกิจกรรมต่างๆ เช่นหญิงสาวชาวบ้านออกไปตักน้ำและเจอเสือ หรือรูปของเด็กเลี้ยงวัว เอากระลาหน้ากดลงไปเนี่ยให้วัวกินหญ้า ซึ่งกลายเป็นสุภาษิต ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้าจิตกรรมฝาผนังเหล่านี้ได้สะท้อนเรื่องราวสุภาษิต และคำสั่งสอนของคนไทยมากมาย ถ้าเข้าไปชมจะได้ความรู้ทางด้านสุภาษิต และเรื่องราว และศิลปะลวดลายต่างๆดำรงอยู่ถึงปัจจุบัน นอกจากที่นี่ที่อุโบสถแล้วยังมีอาคารเก็บเรือพระราชที่นั่งในสถานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเมืองพิษณุโลกมาเสด็จประพาสได้ จากอาคารเรือใหญ่ได้มีเรือเล็กรับส่งพระองค์เรือเล็กนี่เองได้ถูกเก็บรักษาไว้ เป็นกลายเป็นอาคารเก็บเรือพระที่นั่งในวัดลาดบุรณะนอกจากนั้นโชคดีที่อุโบสถหลังหนึ่งที่สร้างใหม่ในสมัยรัชกาลที่4นะครับในอุโบสถได้เห็นเลยว่ามีใบเสมาล้อมนะครับและก็ในข้างในพอเข้าไปข้างในเราจะพบความมหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งใหญ่ ว่ารูปลักษ์อาคารกิจกรรมฝาผนังข้างในเนี่ยเป็นลายเรื่องของรามเกียรติ์แต่รามเกียรติ์เวอร์ชันนี้เป็นเรื่องของแก๊งลิงอ่าที่เราเรียกกันในชงวงวิชาการว่ากามกีธาก็คือเอาเรื่องราวของการร่วมเพศเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆ ของลิงมาวาดสอดแทรกอยู่ในเรื่องราวของรามเกียรติ์ 2. มีภาพของคนญี่ปุ่นคนจีน อยู่ในอุโบสถวัดลาดบุนนะ ให้สะท้อนให้เห็นถึงว่ารูปวาดเหล่านี้เนี่ยมีการรับอิทธิพลจากรู้จักคนชาวต่างประเทศ ทั้งแขกเปอร์เซียทั้งญี่ปุ่น ทั้งจีน แต่มีรูปไฮไลท์อยู่รูปหนึ่ง เป็นรูปของหอระฆัง ซึ่งหอระฆังอันนี้ เป็นหอระฆังที่เรารู้ว่าอยู่ในพระที่นั่งในพระบรมหาชวัง ซึ่งทำให้เราทราบเลยว่ากิจกรรมฝาผนังตรงนี้ถูกเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4 เป็นช่วงเวลาของการที่หอระฆังอันนั้นอยู่นะครับเป็นหอเป็นเป็นเหมือนหอนาฬิกากลางเมืองและตอนนี้ก็ที่ลื้อถอนออกไปแล้ว และสิ่งที่น่าสนใจและวันนี้เราค้นพบจิตกรรมฝาผนังที่นี่ คือในด้านในสุดของหน้าต่างที่ถูกปิดตลอดเวลาเราเปิดขึ้นมาเราเจอว่าบริเวณตรงนี้เอง เจอภาพเด็กผู้ชายสองคนเป็นแฝด และพอเช็คในรูปแล้ว ก็กลายเป็นรูปของแฝดอินจันที่หลงเหลืออยู่ที่เดียวในประเทศไทย ซึ่งเหมือนกับรูปวาดในเอกสารชาวต่างประเทศทำให้เรารู้เลยว่าอุโบสถหลังนี้ จิตรกรรมฝาผนังหลังนี้บ่งบอกเลยว่าถูกเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อรัชกาลที่ 4 เพราะเป็นเรื่องราวของแฝดอินจันที่รับรู้ในเมืองพิษณุโลก นอกจากนั้นความน่าสนใจของจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้เอง ทำให้เรารู้ว่าหนึ่งชุมชนวัดลาดบุรณะที่อยู่ริมแม่น้ำน่าน เป็นชุมชนที่มีชาวจีนชาวแขกชาวเปอร์เซีย มาทำธุรกิจค้าขาย เพราะช่างจิตรกรรมได้เล่าเรื่องราวของการค้าขายในในชุมชนเหล่านี้จดกลายเป็นเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งกายของชนชาติต่างๆ ในวัดลาดบุรณะนอกจากนั้นในปัจจุบันยังมีการสร้างมณฑปพระลมสารีรกธาตุ พื่อเก็บพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมาจากประเทศศรีลังกา นอกจากอาคารอุโบสถที่เรารับทราบแล้วนะครับว่าสร้างสมัยรอสี่ศาลาหอระฆัง และศาลาการประเรียนหอไตต่างๆบ่งบอกเลยว่าเป็นศิลปะที่สวยงามมาก และเป็นศิลปะในสมัยรัชกาลที่4แทบทั้งสิ้น ซึ่งหลงเหลืออยู่ที่เดียวในประเทศไทย